Thank you. ป้าหมายของการศึกษาวิชานเรศวรศึกษา คือการศึกษาพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำพระราชกรณียกิจการปกครอง แนวทางการบริหารเศรษฐกิจและสังคม ไปสู่แนวทางการประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวันตนเองและสังคมต่อไป ดังนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจสิ่งแรกในการศึกษาเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือ การเข้าใจบริบททางสังคม ของสังคมไทยในขณะนั้น ก็คือกรุงศรียาเป็นปัจจัยพื้นฐานของการศึกษาและทำความเข้าใจบริบทและการกำเนิดองค์สมเด็จพระนเรศวร มหาราชปัจจัยของการเกิดกรุงศรียา อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญคือสภาพทางกายภาพ เพราะสภาพกรุงศรียานั่นเองมีลักษณะพิเศษ เป็นเหมือนเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสาย ซึ่งเป็นสายสำคัญที่ไหลจากตอนเหนือลงมา คือ 1. แม่น้ำป่าสัก 2แม่น้ำลบบุรี 3 แม่น้ำเจ้าพยา ซึ่ง 3 แม่น้ำนี้เองเป็นการไหลจากทางเหนือลงมา ล้อมดินแดนบริเวณที่เรียกว่าเกาะกรุงศรีวิยาหรือเรารู้จักกันในนามว่าพระนครศรีวิยา ล้อมและไหลลงมาเป็นชัยภูมิที่สำคัญทำให้เป็นปราการในการป้องกันศึกสงคราม 2. สภาพแวดล้อมของการแม่น้ำที่ล้อมสามสาย ทำให้สภาพดินแดน ตรงนี้มีสภาพหลักทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร มีเรื่องเล่าว่าในหลักฐานและบันทึกต่างๆ สภาพทางการเกษตรของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยลักษณะของการ ความน้ำท่วมหลากมาก จนต้นข้าวสูงขึ้นมา2-4เมตร สมัยก่อนในกฎหมายตาสำดวงบอกเลยว่า ต้องพายเรือเข้าไปเกี่ยวข้าว ตรงนี้มีความน่าสนใจมากว่า สภาพเชียภูมิตรงนี้เป็นท้องทุ่งนาขนาดใหญ่ เหมาะแก่การเป็นแหล่งทรัพยากร เรื่องของอาหาร ต่างๆของสภาพแวดล้อมนี่เองที่เป็นที่เหมาะกับการเพาะปลูก จึงก่อเกิดการหล่อหลอม รวบรวมกำลังคน ภาพทางกายภาพที่เหมาะสมนี่เอง จึงนำไปสู่กระบวนการของการหล่อหลอมผู้คนจากดินแดนต่างๆในในหลักฐานต่างๆ บอกเลยว่าเมืองลบบุรีเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่ของไทยที่มีมาตั้งแต่ทวาราวดี และก็อาณาจักรขอม่อล้อมรวมกันภายใต้ผู้นำคนสำคัญคือพระเจ้าอู่ทอง พระเจ้าอู่ทองถือได้ว่าเป็น เจ้าชายแห่งเมืองลบบุรี ซึ่งมีอาณาบริเวณอยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยา และได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองสุพรรณซึ่งอานมีนาบริเวณ หรือคุมอิทธิพลด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยา เมื่อสองอาณาจักรนี้หล่อหลอมรวมกัน ภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของอาณาบริเวณที่เรียกว่ากรุงศรียานี่เอง จึงทำให้เกิดการรวบรวมกำลังคนของสองอาณาจักรที่มี อธรทำอันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคทวารวดีนำไปสู่การหล่อหลอมผู้คนทางตอนใต้ของแม่น้ำเจ้าพยาที่เรียกว่าพระนครศรีอยุธยาเกิดขึ้น จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์แรกคือ 1. การรวบรวมกำลังคน 2. เรื่องของทรัพยากรที่บอกและทางกายภาพที่มีแม่น้ำล้อมรอบทำให้เกิดการเพาะปลูกข้าวมหาศาล บริเวณตรงนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นชุมทางของการผลิตข้าวและส่งออกสินค้า มีบันทึกหลักฐานเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อสัมปอกงแห่งวัดพนัญเชิง เล่าถึงความสำคัญว่าเป็นชุมชนชาวจีนบางกระจาที่ใหญ่โตมาก มีการเดินเรือค้าขายจนกลายเป็นตำนานเล่าว่าสัตว จีนส่งทิดามาที่เรียกพระนางสร้อยดอกหมากตั้นสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนกรุงศรีอยยานอกจากเป็นแหล่งกำลังคนภายในประเทศแล้ว ยังเป็นชุมชนนานาชนออก คือชาวจีนเริ่มมาตั้งลกล้างบ้านเรือนต่าง บริเวณริมแม่น้ำเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและค้าขายกับภายนอก 3. ช่วงเวลานี้เอง ปัจจัยที่เกี่ยวกับอาณาจักรสุขโขทยัยเราได้ว่าช่วงเวลานี้ อาณาจักรสุขโขทัยมีความเสื่อมลงอย่างมากภายหลังพ่อขุนรามกำแหง หมดสิ้นบุญบารมี อาณาจักรสุขโขทัยมีสภาพที่เล็กลงการควบคุมอาณาจักรต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างไม่ได้ครอบคลุมเท่ายุคของพ่อขุนรามกำแหงมหาราช และสุดท้าย ช่วงเวลาของการเกิดกรุงศรีใหญ่เองอาณาจักรต่างๆ รอบๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งผู้กาม ทั้งอาณาจักรในจามปาหรือแล้วก็เขมรตลอดจนอาณาจักรนครศรีธรรมราชต่างๆเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดความขัดแย้งภายใน ช่วงเวลาแห่งความเหมาะสมนี่เองจึงทำให้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้น ภายใต้ปัจจัยเรื่องการกำลังคน สภาพเศรษฐกิจการค้า อาณาจักรภายในสุขโขทัยกำลังเสื่อมโทรมและอาณาจักรเพื่อนบ้านต่างๆ ก็เริ่มหมดความสำคัญลง ตรงนี้เองกล่าวได้ว่าปีพุทธศักราช1800 เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพระนครศรีอยุธยา